ครับผมแหมขออนุญาตนะ ขออนุญาตถอดก่อนนะฮะ วันนี้นะฮะเรามาฉีดโฟมกันนะครับ ประเด็นมีอยู่ว่าอย่างไร เดี๋ยวมาคุยกัน นี่คุณตุ้ยครับ สวัสดีครับผมอ่าวันนี้เป็นไงบ้างครับ ที่เราจะมาฉีดกันเนี่ยคืออะไรครับผมฉีดเข้าผนังกำแพงบ้านครับเพื่อกันความร้อน รักษาความเย็น รักษาอุณหภูมิห้องแอร์ให้มันเย็นขึ้น ผนังกันไม่ให้ผนังร้อน ปกติแล้วจะมีการฉีดเรือ ฉีดฝานะฉีดฝ้านะครับ แล้วก็ฉีดทุ่น แต่นี่คือเราฉีกกำแพงใช่ครับนะการฉีกกำแพงนี่หลายๆคนไม่รู้ใช่ครับยังไม่มีใครรู้ยังไม่ค่อยมีใครรู้คนครับที่ฉีดนี่อย่างไร ก็ลดอุณหภูมิของห้องให้ให้เย็นลง แล้วก็ความร้อนจากภาย ภายนอกจะเข้าสู่ผนังภายในไม่ได้เพราะติดโฟมแล้วติดโฟมไว้ หนาอย่างน้อยอย่างต่ำก็สองถึงสี่นิ้วสสองงถึี่นิ้วที่เราฉีกต่ำกว่านั้นได้ไหมครับต่ำกว่านั้นอาอุณหภูมิก็จะดรอปลงไปดรอปลงไป อุณหภูมิความเย็นความเย็นก็จะดรอปไป ยิ่งหนายิ่งเย็นขึ้นใช่ครับยิ่งหนายิ่งอยู่ได้กี่ปีครับ อยู่ได้ไม่ต่ำกว่า10ปี อยู่ได้ไม่ต่ำกว่า10ปีนะท่านผู้ชมนะฮะการฉีดโฟมพิวโฟมของเรานะครับผมและการฉีดครั้งนี้มีบ่อยไหมฮะมีพี่น้องประชาชนเขารับทราบ่ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้งานชิ้นนี้มากมายเท่าไหร่ส่วนมากลูกหนึ่งลูกค้าไม่ค่อยกล้าทำกลัวเสียหายกลัวผนังเสียหายกลัวกลัวไม่ได้คุณภาพกลัวรักษาความเย็นไม่ได้ ก็มีหลายประเด็นที่ลูกค้ายังไม่กล้าอย่างนี้ลูกค้าเข้ามาทำกำแพงแบบเนี้ย เยอะหรือยังครับผมยังไม่ค่อยเยอะครับยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขายังไม่รู้ไงเพราะเขารู้ว่ามีฉีดเรือฉีดทุ่นแล้วก็ฉีดฝ้าเท่านั้นใช่ครับนะแล้วการฉีดแบบนี้ยากไหมครับยากกว่าการฉีดเรือฉีดทุ่นค่อนข้างจะยากครับยากกว่าเพราะว่าหนึ่งต้องโปรเทคเก็บความสะอาดแ้วก็ความสะอาดต้องโค๊ะโค๊ะให้เขาด้วยอย่างเรือเนี่ยเราไม่ต้องโค๊ะเดี๋ยวมีช่างโค๊ะแต่เนี้ยเราต้องเก็บโค๊ะให้เขา ทำความสะอาดต้องห้ามเลอะ เรือเลอะได้แต่นี้เลอะไม่ได้เป็นบ้านเลอะไม่ได้เลย อันนี้ต้องระวังความสะอาดก่อนแล้วก็ต้องรอบครอบกว่านี้ ราคาก็จะสูงนิดนึง แล้วทํทำสีให้เขาด้วยทำสีด้วยโป๊ะด้วยนะเวลาฉีดเนี่ยเพราะว่าโฟมเนี่ยจะไหล ใช่ครับ จะเก็บงานให้ดี ให้เรียบ มีกี่งานแล้วคุณตุ้ยงานที่ฉีดกำแพงเนี่ยครับ ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยได้ทำคลิป เราไม่ค่อยได้ทำนะฮะวันนี้มีโอกาสได้ทำกันนะฮะให้ลูกค้าได้รู้กันนะว่ากำแพงสามารถฉีดได้เพื่อเพิ่มความเย็นนะฮะแอร์รักษาอุณหภูมิแอร์แล้วก็ประหยัดไฟได้ด้วย ประหยัดไฟด้วย อันนี้สำคัญเลยจุดพิกประหยัดไฟครับท่านผู้ชมครับนะการฉีดกำแพง แล้วก็ยังมีอะไรที่แบบว่าดีเพิ่มขึ้นอีกไหมครับผมการฉีดกำแพง ก็กำแพงก็จะทนทานขึ้น แข็งแรงขึ้นครับเพแข็งราะแรงมันเป็นการเชื่อมต่อ ระหว่างช่องกำแพงกับว่า ช่องว่างของกำแพงครับเพื่อให้ไม่มีถ้าเราไม่ฉีดอุณหภูมิของของแดดจะอบอยู่ในช่องกำแพงทำให้มันร้อนแล้วความแข็งแรงทนทานก็จะน้อยลงการแตกร้าวลดการแตกร้าวของกำแพงได้ลดการแตกร้าวด้วยนะครับเพราะว่ากำแพงบางบ้านเนี่ยเขามีแตกด้วยมีร้าวเนี่ยแต่ถ้าฉีดโฟมไปลดการแตกร้าวโฟมจะช่วยยึดเกาะผนังสองผนังให้เป็นแผ่นเดียวกันเป็นชื้นเดียวกันทำให้มันแน่นหนาขึ้นคงทนขึ้น นะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะการฉีดนะการเจาะนะครับ รอสักครู่นะครับ ใช่ปูน ไม่ใช่ปูนพี่อันนี้เขาเขาต้องแผ่นสมาร์ทบอร์ดครับ เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ซึ่งเขาต้องทำให้เราไว้ใช่ครับใช่ครับอ่าหรือว่าจะจ้างเราทำก็ได้รับก็ได้ครับ ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ เราสามารถนะฮะให้คุณตุ้ยนะฮะให้ช่างนะลูกน้องเราสามารถทำฝ้าได้ด้วยนะ หรือว่าถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ได้นะครับผมนะ อีกสักพูดเดี๋ยวเรามาดูการนะฮะเอาโฟมเข้าไปนะครับ อนนี้นะฮะทำการฉีดเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูนะฮะตอนกำลังฉีดเลยดีกว่านะครับไปเอาคุณตุ้ยฮะตอนนี้เข้าการฉีดเรียบร้อยแล้วนะนะมีการฉีดแล้วก็ที่สำคัญรอยต่อครับต้องยึดน็อตให้ดียึดน็อตด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดันดันแล้วปิดออกมาได้อ่านะครับ อันนี้สำคัญเลยสำหรับลูกค้าที่แบบว่า จะทำการฉีดนะกาแพง ้องมีการยึดน็อตรอยต่อให้ด้วยนะฮะ หรือถ้าเราทำเอง เราก็จะมีการยึดน็อตให้อีกด้วยใช่ครับนะครับผมเนี่ยฮะเข้าไปดูใกล้ๆครับสังเกตนะครับสำหรับการเจาะอ่าเป็นรูนะฮะจะเข้าไปในโฟม แล้วพอทำการฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยครับเขาจะมีการเคาะนะเพื่อให้เพื่อให้มันขยายใช่ไหมให้ขยายขึ้นให้แพร่กระจายตัวนะครับ ูจะฟูนะครับมทำการขยายตัวูขึ้นมา นะชมจะเห็น เห็นภาพนี้นะฮะ เห็นไหมขยายขึ้นมาอนะูขึ้นมาับเขาจะเอาไม้ไม้อะไระูสลับไมับูไว้อ่ไว้าว เดี๋ยวโเห็น ไม้สลับนอันนี้นะเอาไว้อุดนะไม่ให้มัน ฟูขึ้นมา ถ้ามันฟูถ้าเราไม่อดก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้ใช่ครับ นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชม เป็นเขาเรียกว่าแพงอะไรนะ สมาร์ทบอร์ดครับ สมาร์ทบอร์ดหนา 10 มิลหนา 10 มิลนะฮะความหนา10มิลของสมาร์ทบอร์ดนะครับผม นะถึงจะเอาโฟมอยู่นะครับ และที่สำคัญรอยต่อ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้สั่งให้ให้คุณตุ้ยทำ ถ้าทำเองต้องมีการตอกนะครับเรื่องตอกเลยนะยึดให้ดี ยึดสลักนะต้องยึดตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะยึดยึดตรงนี้ให้ดีด้วย เพราะว่าถ้าไม่ยึดมันจะมีการพองขึ้นมา มันจะดันตัวขึ้นมาทำให้แบบว่า เป็นรอยฉีดรอยอะไรได้ อ๋อครับผมนะอยู่กันยาวๆ เลยถ้าทำการฉีดแบบนี้สิบกว่าปีบวกขึ้นไปนะ คุณสามารถอยู่กับเราได้เลยนะเย็นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนโดชั้นอะไรฮะชั้นสี่เนี่ยนะฮะ เอ๊ะไหลไหลนะฮะอันนี้เห็นป่ะถ้าเราไม่เกิดการดูดนะฮะความขยายมันจะขยายขึ้นมาทันทีนะฮะโฟมเนี่ยแห้งตัวลงประมาณ10ถึง20วิได้ไหมครับประมาณ20วิ20วินาทีนะครับโอเคนะฮะมานะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ทสำหลับการฉีดกำแพงนะสมาร์ทบอกเราเรียบร้อยแล้วคุณตุ้ยอยากจะฝากบอกลูกค้าอะไรบ้างไหมครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้ทางไลน์ก็ได้ครับครับผมได้ครับผมนะติดต่อกับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ ครับผมรายละเอียดอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้หมดอ่านะฮะเราจะมีรายละเอียดนะใน YouTube ให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจก็มาทาง YouTube ของเราได้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะฮะหรือเบอร์โทรนะ094 991 9550 นะครับกับผมดีเจบอมจบมกนะครับแล้วก็คุณตุ้ยวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมนะฮะแล้วพบกันใหม่นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะกำฉีดกำแพงนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมฝากกดไลค์สับสไคร การฉีดที่ไหนบ้างนะครับ รอติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe